เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ คือการนำสัญลักษณ์พิเศษ หรือคำเชื่อม เข้ามาใช้ร่วมในการสืบค้น เพื่อให้ผู้ใช้ ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลือกใช้คำหรือคำสำคัญ หรือหัวเรื่องที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ 2. การใช้คำเชื่อมช่วยในการสืบค้นตรกกะบูลีน ได้แก่ and or not รวมถึง near same โดย near ใช้เมื่อคำคนทั้งคู่ อยู่ห่างกันไม่เกินจำนวนคำที่กำหนดไว้ เช่น information near ทับ3 technology ส่วน same ใช้เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขให้กับคำสองคำเชื่อมกัน และคำอยู่ใกล้กันในประโยคเดียวกัน เช่น optic same fiber and ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นให้แคบลง เช่น เศรษฐกิจพอเพียง and การศึกษา หมายถึง ให้ผลที่ค้นได้มีเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาอยู่ด้วยกันเท่านั้นอใช้เชื่อมคำค้นเพื่อขยายขอบเขตการค้นให้กว้างขึ้น เช่น เศรษฐกิจพอเพียง อการศึกษา หมายถึง ให้ผลที่ค้นได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองเรื่องก็ได้ not ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นให้แคบลง โดยตัดเรื่องที่ไม่ต้องการออก เช่น เศรษฐกิจพอเพียงน็อตการศึกษา หมายถึง ให้ผลที่ค้นได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่ต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา เปรียบเทียบการใช้ตัวเชื่อม3ตัวเชื่อม ของเทคนิคตรรกะบูลีนดังนี้ 3. การใช้สัญลักษณ์เพื่อช่วยในการสืบคน้น เครื่องหมายอัญญประกาศ ใช้ค้นกลุ่มคำ ให้ตรงตามคำที่พิมพ์กำหนดคำค้นให้ได้เฉพาะเนื้อหาที่ต้องการให้แคบลง เครื่องหมายวงเล็บนำมาใช้เพื่อรวบรวมความหมายของคำ ให้อยู่ในกลุ่ม และใช้เพื่อจัดลำดับการสืบค้นก่อนหลัง ให้ค้นคำในวงเล็บก่อน เครื่องหมายปรัศนี ใช้แทนตำแหน่งตัวอักษร เครื่องหมายดอกจันใช้เพื่อละตัวอักษร ซึ่งสามารถวางได้สองตำแหน่งคือ ตรงกลางระหว่างคำหรือวางไว้ข้างหลังคำ ข้อมูลที่ออกมาจากการสืบค้น จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรากคำศัพท์นั้นทั้งหมด เครื่องหมายดอลลาร์ใช้แทนที่ตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรเท่านั้น ใช้เมื่อคำที่ต้องการสามารถเขียนได้ 2 แบบ เช่น color กับ color จะเขียนได้ดังนี้การสร้างรูปแบบและวิธีการในการสืบค้น โดยการกำหนดคำหรือวลีและสร้างเงื่อนไขในการสืบค้นของคำเหล่านั้นด้วยคำเชื่อม 5. เทคนิคการจำกัดคำค้น เป็นเทคนิคการจำกัดคำค้นให้แคบลง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการ สืบค้นร่วมกับคำค้น เช่น การกำหนดให้ระบุปีพิมพ์ของข้อมูลที่ต้องการค้น หรือการกำหนดภาษาของเอกสาร 6. คำพ้องความหมาย เป็นการใช้คำเหมือนที่มีความหมายเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน พื่อช่วยให้ค้นเรื่องได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น 4. Ocean 7. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบคน้น พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ 8. ผลลัพธ์ตรงความต้องการ และทำการจัดเก็บสารสนเทศนั้นๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป 9. ผลลัพธ์ไม่ตรงตามความต้องการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำสะกด และตัดคำที่ไม่จำเป็นออกไป หรือเพิ่มความถูกต้องความแม่นยำให้กับคำที่ใช้ในการสืบค้น โดยการใช้ทีสรัตหรือทบทวนความเหมาะสม การเลือกฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น 10. รูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ จัดเรียงรูปแบบผลลัพธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น จัดเรียงผลลัพธ์ ตามความใกล้เคียงมากที่สุด หรือ จัดเรียงตามวันที่ผลิต เป็นต้น 11. เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับโจทย์ ควรพิจารณาเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะสารสนเทศ หรือเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอบเขตเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ